ตัวอย่างของการแสดงข้อความหมิ่นประมาท การโพสต์แสดงความคิดเห็นพัดพิงถึงบุคคลอื่น บนเว็บไซต์โดยไม่ระวัง อาจทำให้เกิดความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวนะคะ ซึ่งเท่าที่ผ่านมามีผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยไม่ทันตั้งตัว เนื่องจากการโพสต์แสดงความคิดเห็น ในกรณีเหล่านี้ค่ะ ตัวอย่างนะคะ ในกอสั่งซื้อของทางอินเทอร์เน็ต แล้วไม่ได้รับสินค้า เลยโพสต์ว่าคนขายโกงเงิน ซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ หรือว่านางสาวขอโพสต์ข้อความว่าผู้อื่นรับสินบนโกงกิน รับสวยใต้โต๊ะ ประพฤติตนไม่สุจริต อันนี้ก็ถือว่าเป็นการใส่ความนะคะ มีความผิดตามกฎหมายเช่นกันค่ะ หรือว่าจะเป็นคู่สามีภรรยา ซึ่งคู่สมรสกล่าวหาว่ามีชู้หรือว่ามีเมียน้อยนะคะ อันนี้ก็มีความผิดเช่นกันค่ะ สรุปได้ว่าการโพสต์ข้อความละเมิดผู้อื่นบนเว็บไซต์ สามารถเข้าข่ายมีความผิดหมิ่นประมาทได้ ผู้โพสต์จึงอาจเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาลและถูกตัดสินให้มีความผิดตามกฎหมายได้นะคะ